สนามบินนะคะจะมีทั้งแบบ 3 ตัวอักษรและแบบ 4 ตัวอักษรค่ะ แต่ที่เราพบกันบ่อยนะคะ จะเป็นแบบ 3 ตัวอักษร โดยรหัสแบบ 3 ตัวอักษรนี้ถูกกำหนดโดย International Air Transportation Association ค่ะ โดยรหัสแบบนี้นะคะถูกใช้งานโดยทั่วไป รวมทั้งปรากฏในตัวเครื่องบิน และป้ายติดกระเป๋าเดินทางค่ะ ส่วนรหัสสนามบินแบบ 4 ตัวอักษร ถูกกำหนดโดย International Civil Aviation Organization ค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีรหัสสนามบินแบบ IATA เป็น BKK ส่วนรหัสสนามบินแบบ ICAO เป็น VTBS ค่ะท่าอากาศยานดอนเมือง รหัสสนามบินแบบ IATA เป็น DMK ส่วนรหัสสนามบินแบบ ICAO เป็น VTBD ค่ะ ส่วนท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัสสนามบินแบบ IATA จะเป็น CNX ส่วนรหัสสนามบินแบบ i k o จะเป็น VTCC ค่ะ